อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคผมขอกราบสวัสดีแขกผู้เกียรติท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้นะจ้าวันนี้เราเล่นเกมแอแชกเกมในซี่ว่าแต็กเกมต่อทำอยู่ในค่ายบีจีครับผมมาเดี๋ยวเราบดูว่าจะแตกดีขนาดไหนของเกมนี้นะเล่นอยู่ในวันเอ่อวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรปลายเดือนต้นเดือนผมเลอเล่นง่ายก็ต้นเดือนนะวันที่หนึ่งแล้วผมจริงๆก็้ราร็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนอ๋อ เดือนลอยกระทงเดือนจิบสองน้ำก็นอง เต็มตาดิ่งลอยให้ชายหญิงสนุกกันจิ้งลอยกระทงลอยลอยกระทงโอ้ย เข้ามากันเลยว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดหัวใจให้เราด้วยนะครับผม รักกันยาวๆอยู่กันนานๆรับรองที่นี่ไม่มีผิดหวังครับผมที่นี่ผิดหวังไม่มีผิดหวังก็คือว่า เรามีแต่ให้นั่นเองมาครับผมลุยนะ มันดูผมว่าจะเข้าขนาดไหนวันนี้นะ โอ้โหลงสเิ็ตเตอร์กับข้าวผม ตอนนี้อยู่ที่เบ็ดหนึ่งล้าน โอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อครับผม อุ้ยมาดิมาอืมบอกให้มา บอกให้มา บอกให้มา บอกให้มา บอกให้มา บอกให้มา บอกให้มาเลยกันต่อไปยาวๆผม ก็สวัสดีแขกต้องผู้มีเกียรติทุกท่านหนุ่มรอสาวสวยที่เข้ามาวันนี้ด้วยนะผม ก็เข้ามาแล้วได้ยินเสียงนี้แล้วฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจโอ้มันอกกระโถกโอ้โหเด็ดเสียผมโอ้โห ตัวแพงเข้ามาจนได้ผมเข้ามารางวแต่ที่เก้าแสนหกโอ้โหสุดยอดมากผมเพื่อนจะว่าไปอ่ะเกมนี้นะ ถ้าเกิดเราเล่นกันดีๆอ่ะแม่งเข้าดีนะเพื่อนๆเป็นเกมที่ว่าแบบว่าพิกเกมอ่ะเป็นเกมแบบพิกแพง เนี่ยมาดิสามสองเบตสีนะเบตสีโอ้โหเกือบขึ้นแต่เก้าสิบอีกแล้วแหละมาด่านยู่ที่เบ็ดสี่นี่เนี่ยกำลังเข้าผมดูจากม้า้ม้านี้โดดเดียไปที่เบ็ดยี่สิบยังไงยังไง มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับ เกมนี้บอกเลยว่าที่อื่นอาจจะเล่นไม่เข้า แต่ที่นี่เล่นเข้าแน่นอนครับผมที่นี่เล่นเข้าแน่นอน ต้องบอกเลยผมช่วงเวลาที่เล่นก็คือว่าช่วงเช้าถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าก็จะแนะนำให้เล่นช่วงประมาณแปดโมงเอ้ยเจ็ดโมงถึงประมาณเก้าโมงผมก็กิดว่าเป็นช่วงอีกเวลาหนึ่งช่วงเที่ยงก็ประมาณสักสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาถ้าเป็นช่วงเย็นก็ลากยาวแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเลยเนาะก็ลองเสี่ยงกันดูเอาเอง ลองเสียงแล้วลองเล่นกันดูเองครับผมแต่ว่าผมเล่นแล้วมันเข้าอ่ะ เออผมก็ไม่ได้โม้ไม่ได้มาหลอกใครไม่ได้มาพูดอะไรกับใครให้มาใครมาเชื่อ แต่ว่าผมพูดตามเนื้อผ้าพูดตามความเป็นจริงว่าผมเล่นแล้วมาได้เนาะก็อยากให้คนอื่นมาเล่น เพราะว่าเห็นคนอื่นเล่นแล้วไม่ได้ เออ แต่ที่เนี้ยเขาเล่นได้มันได้ เออก็เลยอยากให้ทุกคนมาเล่นเออ เล่นเลยไม่ได้เล่นทำไมเออไปรู้กันต่อไปเลยครับผม ดอกนี้ราคีนี้ยังอีกยาวไกล โอ้โหโอเคหนึ่งมาลูกพ่อโอ้โห มาสวยงามนึกว่าพูดมาทำนองเพลงแล้วก็แดงจะเป็นอีพันหนึ่อยมาไงเดี๋ยวจะเชื่อครับผม โอ้โห เลิกดิรออะไรรออะไรนี่รออะไรนี่โอเคผมฝากกดไลค์กดแจรกดสมัครเข้าดิ่งเตือนกดหัวใจแล้วก็กดดันแล้วน้ำน้ำเลยนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นที่เดียวกับผม ปักลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วรับรองเล่นแล้วคุณจะติดใจ เพราะว่าเล่นได้ไม่ได้เล่นได้เล่นทำไมโอเคเจอใหม่ในวันหน้า